พี่น้องครับ กุ้งขาวแวนนไมเป็นสัตว์น้ำที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวรวดเร็ว กินอาหารได้หลายประเภท จึงเจริญเติบโตและปรับตัวเข้ากับการเลี้ยงแบบพัฒนาได้ดี อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลา จึงต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตสูงกว่ากุ้งกุลาดำ ระบบการให้อากาศในการเลี้ยงกุ้งขาวจึงต้องเพียงพอ ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรที่จะเลี้ยงกุ้งขาวต้องเตรียมความพร้อมให้ดีกันนะครับ แล้วการเลี้ยงกุ้งขาวต้องเตรียมตัวยังไงครับ อ้าวสำหรับพี่น้องที่ต้องการเลี้ยงกุ้งขาว กระเถิบกันเข้ามาใกล้ๆ ตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับ ต้องมีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งขาว หรือผ่านการอบรมนะครับ และต้องขึ้นทะเบียน ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะครับ การมีความรู้หรือประสบการณ์นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างมากครับ เพราะทำให้เกษตรกรมีความรู้เพียงพอที่จะเริ่มต้น และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้ด้วยดี ปัจจุบัน กรมประมงก็กำหนดให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ซึ่งจะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกุ้ง ในด้านการวางแผนพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง ให้มีมาตรฐานสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ นอกจากนี้ ยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับภาครัฐ ในการสนับสนุนทางวิชาการ และสนับสนุนตามมาตรการอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งการตัดสินเลือกสถานที่ที่เหมาะสม ก็สำคัญ เราไปฟังคำแนะนำดีๆ จากนักวิชาการกันเลยครับ การเลือกพื้นที่ในการที่เราจะเลี้ยงกุ้งเขาในบ่อดิน ก็คือในการพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกก็คือต้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ในการที่จะเลี้ยงกุ้งหมายถึงคุณภาพน้ำ ต้องมีความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาว ก็หมายความว่ามันเขาต้องมีความเค็ม นะครับมีความเค็มในระดับหนึ่ง ตั้งแต่ประมาณสัก 5 ขึ้นไปถึงความเค็มน้ำทะเล 20-30 ก็เลี้ยงได้ แล้วก็ต้องเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ที่อยู่ไกลจากแหล่งมลพิษต่างๆ พวกโรงงานอุตสาหกรรม พวกนี้มันจะมีพวกโลหะหนักซึ่ง ซึ่งมันจะทำให้มันมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์นาที่ดีของกรมประมง ได้กำหนดไว้นะครับ อย่างที่2คือสถานที่หมายถึงว่าที่ดินบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนั้น ก็ต้องเป็นลักษณะคือต้องเป็นดินที่มันกักเก็บน้ำได้ดี ก็อาจจะเป็นดินเหนียว ดินเหนียว ปนดินทรายนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ไม่มีไม่ใช่ว่าระหว่างการเลี้ยงแล้วก็มันรั่วอะไรเงี้ยครับ แล้วก็มีระดับความต่างของแหล่งน้ำ ในคลองในแม่น้ำกับกับที่ดินที่เราอยู่เนี่ยถ้ามันถ้ามันมีช่วงช่วงความสูงอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้การการเปลี่ยนถ่ายน้ำเราเราง่าย หมายถึงว่าเวลาเราเปลี่ยนท้ายแล้วก็เปิดประตูออกไป มันจะไม่ ไม่ต้องใช้พลังงานในการสูบน้ำออกไป ประการต่อมาก็คือเกี่ยวกับระบบน่าจะอยู่แบบอะไรมีถนนนทางที่มันเข้าออกสะดวกเนื่องจากว่าเราต้องมีการขนถ่ายปัจจัยการผลิต ประการต่อมาเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับ ก็คือเป็นไฟฟ้าป่าปานอกจากนี้เกษตรกรต้องมีความรู้ทางวิชาการในการจัดการเลี้ยงกุ้งขาว ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการเลี้ยงกุ้ง ให้มีปัญหาน้อยที่สุดนั่นเองครับ และรูปแบบของฟาร์มต้องเป็นแบบไหนครับ ถ้าพี่น้องเลือกพื้นที่เลี้ยงกุ้งในบริเวณที่มีแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมดี มีปริมาณน้ำมากเพียงพอ พี่น้องเกษตรกรควรจัดรูปแบบของฟาร์มเลี้ยง แบบพัฒนาระบบกึ่งเปิด ที่มีการถ่ายน้ำโดยเฉพาะในช่วงระยะ 2 เดือนสุดท้ายของการเลี้ยง ที่กุ้งมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และต้องให้อาหารในปริมาณมาก การถ่ายน้ำ แนะนำให้ใช้น้ำทะเลสะอาดในบ่อพักน้ำ เพื่อเจือจางน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ให้มีคุณภาพดีขึ้น และน้ำที่ถ่ายออกมา ควรต้องผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำนะครับ แต่ถ้าพี่น้องเลือกพื้นที่ที่มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งมาก และมีปริมาณน้ำจำกัด ที่ต้องสูบและทิ้งน้ำลงสู่บริเวณเดียวกัน รูปแบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่เหมาะสม ควรเป็นรูปแบบพัฒนาระบบกึ่งปิด ซึ่งรูปแบบฟาร์มประเภทนี้จะเป็นที่นิยมทั่วไป การเติมหรือถ่ายน้ำเท่าที่จำเป็น สามารถป้องกันโรคได้ดี นอกจากนี้น้ำที่ถ่ายออกมาควรผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพดีขึ้น ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำ หรือหมุนเวียนน้ำนำกลับมาใช้ใหม่นะครับ แต่ถ้าพี่น้องเลือกพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่มีพื้นที่เพียงพอ แต่อยู่ในแหล่งเลี้ยงที่สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมในบางฤดูกาลรูปแบบฟาร์มเลี้ยงที่สามารถทำได้ก็คือ รูปแบบพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนซึ่งการเลี้ยงรูปแบบนี้ พี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่บ่อพักน้ำให้มากเพียงพอสำหรับการถ่ายน้ำตามกำหนดการที่ได้เตรียมไว้ อีกทั้งต้องมีเวลาบำบัดน้ำนานเพียงพอ จนมีคุณภาพดีขึ้น หรือเก็บในบ่อพักน้ำจนกว่าจะถึงเวลานำไปเลี้ยงกุ้งใหม่ได้อีกครั้งนะครับ เมื่อกำหนดรูปแบบของฟาร์มกันได้แล้ว ทีนี้พี่น้องเกษตรกรก็สามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยที่ช่วยให้เกษตรกรจัดเลี้ยงกุ้งได้ผลดี ซึ่งควรประกอบด้วยอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในการเลี้ยงกุ้งขาวในปัจจุบันนะครับ คือเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย วิธีการเลี้ยงกุ้งขาวมันจะมีหลายหลายรูปแบบ ถ้าเป็นไปตามมาตรฐานของกรมประมงคุณต้องมีคุณมีบ่อเลี้ยงใช่ไหมครับต้องมีพอมีบ่อเลี้ยงก็ต้องมีบ่อพักน้ำนะครับเป็นบ่อที่ว่าเอาไว้เตรียมน้ำเพื่อจะใช้เลี้ยง แล้วก็เตรียมน้ำเพื่อจะใช้เปลี่ยนถ่ายระหว่างการเลี้ยงนะครับ แล้วก็คุณต้องมีบ่อบ่อเก็บเลนในระหว่างในระหว่างการเลี้ยงหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งครอบเนี่ย มันก็จะมีเลนเกิดขึ้นในบ่อ ซึ่งเราต้องมีการกำจัดออกมา แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบ่อขนาด50ไร่ขึ้นไป ถ้าคุณมีบ่อ50ไร่ขึ้นไปเนี่ยหมายถึงว่าคุณคนก็ถูกควบคุมอีกระดับหนึ่งคุณต้องมีบ่อบำบัดน้ำ ก่อนที่จะเอาน้ำออกนอกระบบเนี่ยคุณต้องบำบัดน้ำให้อยู่ในมาตรฐานของของกรมควบคุมมลพิษส่วนส่วนส่วนอื่น ๆ ก็คือจะต้องมีถนนหนทางที่ว่าสามารถรถวิ่งได้ รอบบ่อเพื่อให้ทำงานสะดวกนะครับ ก็จริงๆ ก็ประมาณสัก4ีหเมตรเนี่ยคันเนี่ยครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพวกโรงเรือนต่าง ๆ โรงเรือนนี้ก็ก็คือจะเป็นที่เก็บอาหาร ที่เก็บพวกปัจจัยการผลิตต่างๆ พวกปูนขาวพวกพวกวิตามินอาหารเสริมที่ให้ระหว่างการเลี้ยงครับ แล้วก็ แล้วก็พื้นที่ทำงานของของของ ของเจ้าหน้าที่ในฟาร์ม อีกส่วนหนึ่งคือที่มีในฟาร์มคือจะเป็นบ้านพักของของคนงาน ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับจะเป็นสวัสดิการของ ของฟาร์มครับมาตรฐานของกรมประมงที่กำหนดไว้ก็คือว่าห้องน้ำต้องห่างจากบ่อเนี่ยอย่างน้อย 10 เมตรนะครับอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อลดการปนเปื้อนของสิ่งกับถ่ายของของมนุษย์เนี่ยลงไปในบ่อพี่น้องครับ ในการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนาในประเทศไทยนั้น นิยมใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ที่มีน้ำทะเลเข้าถึงนะครับ บ่อที่ใช้เลี้ยงก็จะเป็นบ่อรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าซึ่งนิยมกันมีอยู่ 2 ประเภทคือ บ่อดิน เป็นบ่อที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากการลงทุนต่ำและไม่ต้องใช้วัสดุมาก ดินก้นบ่อก็สะอาดทำหน้าที่ในการดูดซับสารอินทรีย์ธาตุอาหาร และแร่ธาตุส่วนเกินจากการเลี้ยงกุ้ง และเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรีย ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสีย ช่วยรักษาคุณภาพน้ำการเจริญเติบโตของแพลงต้นพืช และแบคทีเรียในน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมบ่อปูผ้าโพลีเอทิลีน เป็นบ่อที่ง่ายต่อการทำความสะอาดพื้นบ่อ ในระหว่างเลี้ยง ช่วยในการควบคุมน้ำที่เป็นพาหะของโรคไวรัส ที่จะเข้าและออกจากบ่อเลี้ยง ทำให้สามารถเพิ่มความหนาแน่นของลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยงได้ แต่การปูผ้าโพลีเอทิลีนนี้ต้องลงทุนสูง และต้องหมั่นตรวจสอบสภาพของผ้าโพลีเอทิลีน ให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกขาดหรือรั่วด้วยนะครับ ทีนี้ ก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมบ่อกุ้งกันแล้วนะครับ ในการเตรียมบ่อในปัจจุบันนี้ครับเนื่องด้วยว่าใน ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามันมีการระบาดของโรค EMS ใช่ไหมเชื้อตัวนี้มันอยู่ทั้งในดินในน้ำ แล้วก็ในตัวกุ้งต้องกำจัดพวกเชื้อโรคนี้ออกไปให้มากที่สุด พอหลังจากที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงกุ้งเสร็จใช่ไหมครับเลี้ยงกุ้งเสร็จก็คือว่าบางรายก็เลนน้อยก็แค่ตากเลน ทำดินพื้นบ่อจากดินที่มันเป็นดินของเสียเนี่ย ให้เป็นดินที่มันไม่เสียให้เป็นเป็นดินดีอะครับเป็นเอาดินสักประมาณสัก 4-5 จุด เป็นตัวแทนของในแต่ละบ่อนี่มาตรวจเชื้อ EMS ถ้ามีเชื้อ EMS ก็ต้องกลับกลับไปจัดการ โดยการใช้น้ำจุลินทรีย์น้ำอะไรนี้ครับลาดไป เพื่อทำให้มันเพื่อทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยไปเบียดตัวตัวไม่ดีให้มันให้มันให้มันน้อยลงแล้วก็มันก็หายไปครับหลังจากที่ว่าพื้นบ่อสะอาดใช่ไหมครับก็คือว่าเราสูบน้ำจากข้างนอกมาเข้ามาในบ่อพักใช่ไหมครับ เข้ามาในบ่อพักเพื่อพักให้มันมีการพวกอะไร มีพวกไข่ปลาไข่กุ้งให้มันฟักออกมาก่อนนะครับ แล้วก็เราถึงจะสูบน้ำจากบ่อบ่อพักนี่แหละ เข้ามาในบ่อเลี้ยงนะครับเข้ามาในบ่อเลี้ยง ลงจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำปรับอะไรให้มันดี แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเพิ่มปุ๋ยเพื่อเพื่อทำสีน้ำครับเพื่อทำสีน้ำเพื่อเตรียมอาหารให้ให้ลูกกุ้ง ก่อนปล่อยก็อาจจะเอาน้ำมาตรวจก่อน ถ้าไม่มีเชื้อโรค EMS ก็ปล่อยกุ้ง ถ้ามีก็อาจจะแบบ ยืดระยะเวลาหน่อยก็ทรีตน้ำหน่อยก็โดยการจัดการเข้าไปโดยการอาจจะดั้มจุลินทรีย์ลงไป การเตรียมน้ำก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าทำให้น้ำสะอาดไม่มีเชื้อโรคนะครับสองคือว่าเตรียมอาหารให้ให้ลูกกุ้งครับครับถ้าเราทำ 2 อย่างนี้ได้เนี่ยเมื่อปล่อยกุ้งแล้วเนี่ยกุ้งก็จะมีอัตรารอดสูง แล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ดีด้วย นอกจากนี้การใช้จุลินทรีย์เตรียมน้ำก็มีความสำคัญ เพราะจุลินทรีย์จะมีบทบาทช่วยรักษาสมดุลน้ำและพื้นบ่อ ช่วยย่อยสาร อินทรีย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์เป็นปุ๋ย ปุ๋ยที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนเข้ามาสร้างการเจริญเติบโตของแพลงต้นพืชอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้จุลินทรีย์ในช่วงการเตรียมน้ำจะทำให้มีปริมาณปุ๋ยจากการย่อยสลายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยปรับปรุงสภาพน้ำอีกด้วย แล้วการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ทำเองได้ไหมมีสูตรอะไรบ้างที่น้องเกษตรกรอยากรู้ไหมครับ อยากรู้ครับทำเองได้เลยครับไม่ยากครับ สูตรการทำน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับโดยเฉพาะสูตร 2 เป็นทำน้ำหมักจุลินทรีย์เตรียมก่อนปล่อยกุ้ง โดยใช้น้ำ 200 ลิตรกากน้ำตาล 3 กิโลรำ3กิโลแป้ง 1 กิโลครึ่ง ใส่ผสมรวมกันเป่าอ็อก 36 ชั่วโมง ใส่ปอมอ 1 นะครับ 3 ซองหรือ 3 ขวด ข้อดีของน้ำหมักจุลินทรีย์นี่ก็คือ 1 ช่วยสร้างอาหารให้กับกุ้งไวออด ข้อที่ 2 ช่วยบำบัดน้ำให้เป็นน้ำที่ดีกำจัดเชื้อวิบิโอ ได้ข้อที่ 3 ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ได้สูตรกันไปแล้ว ทั้งการเตรียมตัวเลี้ยงกุ้งขาว การเลือกพื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสม รูปแบบการจัดการฟาร์ม การเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้กุ้งตัวโตจนต้องร้องโอ้โห เพราะกำไรงามอ้าวลุยกันเลยล่ะครับพี่น้อง ลุย